Hello, sorry crap, ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญฐานันดร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เบื้องต้นภาษาอังกฤษนะครับ โดยเนื้อหาของวิชานี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ เพื่อจะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ภาษาในเชิงวิทยาศาสตร์ นั่นหมายถึงเป็นการเรียนรู้ที่มีหลักเกณฑ์ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และสามารถพิสูจน์ได้ครับ ครับ และเวลาที่ใช้เรียนทั้งหมดมี 4 สัปดาห์นะครับ ก็ใช้เวลาสัปดาห์ละ1 ชั่วโมง 30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับ บทเรียนชุดนี้ผู้สอนจะนำเสนอเนื้อหา เพียง 3 บทก่อนนะครับ ได้แก่บทเรียนที่ 1 สัทศาสตร์หรือ phonetics ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง ตามด้วยบทที่ 2 phonology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง และบทที่ 3 วิทยาหน่วยคำหรือ morphology ศึกษาเกี่ยวกับระบบและการสร้างคำในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เราจะศึกษาและวิเคราะห์ แล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะครับ ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ท่านได้ฝึกทำด้วย และหากผู้เรียนมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆ ผู้เรียนสามารถอภิปรายผ่านทางช่องการสื่อสารได้นะครับ